ระบบตัวเลขภาษาอินโดนีเซียเลข 11 ถึงเลข 20 ตัวเลข 11 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า11ตัวเลข 12 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า12ตัวเลข 13 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า13ตัวเลข 14 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า14ตัวเลข 15พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า15ตัวเลข16 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า16ตัวเลข17 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า17ตัวเลข18 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า18ตัวเลข19 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า 19ตัวเลข20 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า 20